างดีๆเราไม่ไปไปได้พี่เลยไปเลยไปเลยไปเลย oh no Tak ada dia. Ni kan? Nampak eh? ni, nampak ni Bak kapat. 있어 How did you know my bike? Right at ผ่าเป็นกัมชนให้พอดีไปไปลูกพี่ไปไปไป น้ครับเขตภูเก้าภูพานคำนะครับ 18นาฬิกาเราจะออกจากป่านี้ได้ไหม ผมบอกแล้วให้ไปใส่ไปใส่กาดวกผมไปไม้กาดผมเนี่ย อยู่ตรงไหนวะเนี่ย ้างใช้พลังเยอะมากเลยนะครับทรายก็มี หินก็เยอะ ไป ไป ไป ไป ไปไปไป ต้นมันบุกกหลายหลายเลย